ดอกนี้ อืหืคูณเจ็ด อือหืเต็มเต็มเลยเยอกี้โอ้โหสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบหกนะส่วนนี้ของขาดซอยแดง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 ไว้ก็จะเป็นรูปแบบคอมโบนะคอมโบจากกรอบเงินมาเป็นกรอบทองถึงจะเปลี่ยนเป็นวายนะแกเตอร์ที่เขาทั้งหมด4ตัวนะ ทีมนี้ ทีมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะ อันนี้ก็จะเป็น รูปแบบการจ่ายของเกมนี้นะสำหรับเกมนี้เบ็ดต่ำสุดก็จะเป็น1บาทนะ เบ็ดที่สูงที่สุดก็จะเป็น 400นะสำหรับเกมนี้ขออนุญาตไปที่เบ็ด20ก่อนเลยนะ50หมุนไปเลย เปิดโทร์โบยัดไปเลยนะ อ่า มาแล้วสิบดอกแรก อ่าเจมาต่อแล้ว ไปไม่มีต่อนะอุ้ยตรงนี้สิบเต็มกันดานนะ ตรงนี้ โอเค ตรงนี้ก็เต็มกันดานนะโอ้โหเปลี่ยนเป็นวายอยู่ไกลจัง โอ้ใช้ถึงด้วย โอ้โห ตรงนี้เงินรางวัลก็โตหกร้อยยี่สิบสามบาทนะ ยิวมาเปลี่ยนเป็นกรอบทองตรงนี้ยังไง ไม่ได้ใช้นะโอ้โหปลาไหลต่อไหลต่อโอ้ยเมื่อกี้สเก็ตเตอร์สามตัวเสียดายมากเคมาตรงนี้เปลี่ยนเป็นกรอบทองไม่ได้ใช้อีกแล้วนะเอาเปลี่ยนเป็นกรอบทองอีกครับ เหรียญตรงนี้โอ้โหได้ใช้ด้วยครับเปลี่ยนเป็นวายตรงนี้เปลี่ยนเป็นวายอีกสองช่องด้วย เรียบร้อย อืมเต็มเต็มครับดอกนี้ ไหลต่อด้วยสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต490นะ มาเป็นมันเับทอง อยู่ไกลไปอ้าว เหรียญมาเป็นมันกับทองอ้าวเหรียญกับทองอีกได้ใช้หรือเปล่ากับทองได้ใช้นะเปลี่ยนเป็นวายนะ ไหลไปนะ ไหลไปต่ออีกแล้วครับยังได้ต่อ ยังไหลต่อยังไหลอีกมาเต็มเต็มหืตรงนี้ไหลยาวๆครับ ไหลแล้ว ไหลแล้วตรงนี้ สแกตเตอร์เข้าสามตัวแล้วนะ เสียดายมากนะเมื่อกี้ไหลแบบนี้นะ ถูกใจมากเลยนะ สำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะแปดร้อยหาสิบสี่บาทนะ ไปกันต่อเลยนะโอ้ยดอกนี้ โอ้โหดอกนี้เต็มกระดานโอ้ยดอกนี้อีกโอ้ยดอกนี้ได้ใช้วายด้วย สเกตเตอร์มาแล้วสองตัวสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต484นะไป ไปกันต่อเลย เอาอะเอาอะมันมาแล้วมันมาแล้วเป็นกรบท้องอีกผมไม่ได้ใช้นะเคมาถักมาอีกอูตรงนี้ ได้ใช้วายไหมได้ใช้นะครับเปลี่ยนเป็นกรอบทองแล้วเปลี่ยนเป็นวายต่อเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหเต็มนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตหหกร้้อยาสิบเอ็ดนะไปกันต่อเลยนะอูดอรงนี้เปลี่ยนเป็นกรอบทองแล้วยังไง ไหนต่อครับ เปลี่ยนเป็นวายช่องโอ้โหอยู่ไกลจังโอ้ยได้ใช้ด้วยนะโอ้โหเปลี่ยนเป็นวายช่องสองเมื่อกี้โอ้โหเต็มเต็มไหลต่อครับไหลแล้วไหลแล้วโอ้โหหยุดก่อนเนาะเงินรางวัลก็โตหกร้อยสิบแปดนะตรงนี้ไปไปโอ้โหโอ้โหไหลดีมากเลยอะไปไปเป็นกระทองรองนี้ยังไง โอ้โห เปลี่ยนเป็นวายแล้วครับ ดอกนี้ โอ้โห เต็มเต็มครับ เต็มกระดานครับ โอ้โหดอกนี้สแกตเตอร์มาแล้วสองตัวยังไง โอ้โหดอกนี้เต็มเต็มครับมีวายด้วยครับ โอ้โหยังไม่ได้ใช้นะวายอยู่ไกลเกินไปนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก็โต 414 นะ โอ้โหหมดแล้วอขออนุญาตไปที่เบ็ด40 นะ ไปกันต่อเลย 50 หมุนเลย พับเป็นป็นกะพรองดอกนี้ ไม่ได้ใช้อะโหดอกนี้เคเต็มเต็มครับเป็นเป็นกระพรองยังไงโอ้โหได้ใช้ครับเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้เต็มเต็มกระดานครับโอ้โหดอกนี้โอ้สำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะไปกันต่อเลยนะคิวมาอืมไหลไปนะไหลไปอีกนะโอ้โห อู้ดอกนี้เต็มเต็มเนาะไหลไปอีกแล้วครับอู้โคตรเอาอ่ะจริงมันโคตรเอาอ่ะมันโคตรมาอู้ดอกนี้สแกตเตอร์ยังไง ลงมาเถอะออ้โยังไม่ลงมานะสแกตเตอร์ลงมายากมากเลยนะโอ้โหสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก็โตหนึ่งพันสามสิบสองนะ ไปนะเก็บเงินกระทองอีกแล้วโคตรเอาอ่ะโคตรไหลอ่ะไปเลย ไหลไปเลยไหลเลย าดอกนี้ยังไง ไม่ได้ใช้เนาะดอกนี้เปลี่ยนเป็นกับถังนะครับ ได้ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้นะโอ้โหดอกนี้เป็นเป็นกับทองอีกได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อีกแล้วสิบมาแล้วดอกนี้ผักเต็มๆนะเปลี่ยนเป็นกับทองด้วยนะไม่ได้ใช้นะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโต970นะดอกนี้โอ้โหโคตรสุดโคตรไหลโอ้ยดอกนี้ไปอีกครับ โอ้ตรงนี้ไปอีกครับ โอ้ตรงนี้เป็นเป็นวายสองช่องด้วยยังไงโอ้เต็มกระดานครับ โอ้โหเต็มเต็มเลยนะ โอ้โหดอกนี้ โคตรสุดสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ2,340นะโอ้โหไหลไปลูก ไหลไปโอ้โหไหลไปอีกครับ โอ้โหโอ้โหดอกนี้สุดสุดโอ้โหเปลี่ยนเป็นวายแล้วครับดอกนี้ เต็มเหมือนกันครับเต่เป็นไวครับ ได้ใช้ด้วยครับ ถึงหรือเปล่าถึงนะตรงนี้หูยเต็มเต็มนะเมื่อกี้หูยแหละโคตรไหลอ่ะ ไหลโคตรดีอ่ะ ไปสำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะ ไปนั่นแหละ เอ้ยสเก็ตเตอร์มันไม่มาเลยได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย แต่นี้เป็นเป็นกระฟองแล้วผมไม่ได้ใช้นะโอ้โหมาอีกมาอีกแล้วหาสแกตเตอร์เนี่ยตอนนี้ขาดสแกตเตอร์อย่างเดียวเลยเนี่ยอีกแปดหมุนน่าจะมาหรือเปล่า ไม่มาผมซื้อนะดอกนี้ยังไง ไหลไปแล้ว เอาสแกตเตอร์มาแล้วสองยังไง เอาไหลเปลี่ยนเป็นวายด้วยดอกนี้ โอ้โห ไม่ได้ใช้วายนะเมื่อกี้โอ้โห เสียดายมากเลยนะอ้าหมดแล้วซื้อเท่าไหร่เอ่ยสามพันเจ็ดห้าสิบซื้อเท่าไหร่เอ่ยเบ็ดหนึ่งร้อยเลยเหรอ อยากได้สักเบ็ดเจ็ดสิบซื้อเท่าไหร่ห้าพันสองร้อยห้าสิบนะ ไป ไม่มาสักทีผมซื้อเลยนะ วิสแกตเตอร์คื้ทั้งหมดกี่ตัวนะห้าตัวนะ โอ้โห เต็มเต็มอีกแล้วตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม มาสิบหกหมุน เพิ่มคูณทีละสองนะโอ้โหโคตรสุด เอาไหลไปแล้วเก็บต่อท้องไม่ได้ใช้นะ ไหลไปก่อนได้เก็บคูณไปก่อนนะเงียบเลยมานะ เก็บคูณไปก่อนนะ เอาเปลี่ยนเป็นวายแล้วตรงนี้เต็มเต็มแน่เต็มเต็มครับตรงนี้เต็มเต็มเลยเม่ยโอ้โหสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบหกนะ ไปกันเลยสิบสองหมวนนะ เอาหลายไปเก็บคูณไปก่อน อีกเก้าหมุนนะตอนนี้อยู่ที่คูณสิบเอ็ดนะ โอ้โหไหลแล้ว ไหลไหมไม่ไหลนะโอ้โหนึกว่าจะไหลเก็บคูณไปเยอะๆหน่อยนะ เงียบเลยนะเมื่อกี้ได้มาชุดใหญ่เอาไม่เงียบครับมีต่อนะมีอีกหรือเปล่า มีอีกนะ มีอีกนะเก็บคูณไปก่อนนะไปสำหรับดอกนี้นะ งินรางวัลก้อนโต 1,624นะอีกสามหมุนนะ ตอนนี้อยู่ที่คูณ17ละมาเก็บคูณไม่อีก เก็บคูณไม่อีกหาได้สปินมาเพิ่มก็อุ่นใจ อีกสามหมุนนะ ตอนนี้อยู่ที่คูณ19นะ โอ้โหไม่ได้ใช้วายนะเสียดายเลยเมื่อกี้ โอ้โหเอาดอกสุดท้ายยังไม่สุดท้ายครับ ยังไงมีต่อหรือเปล่า เอามีต่อครับ เปลี่ยนเป็นวายหรือเปล่า เปลี่ยนเป็นวายแล้ว ดอกนี้ไหลไปต่อครับ โอ้โหเต็มเต็มครับคูนยี่สิบสาม เอา ไม่จบครับ มีสปินมาเพิ่มครับสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะหกพันสี่ร้อยสี่สิบสามนะ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 ปั่นสล็อตมือหนึ่งขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ